สวัสดีครับ ผมเต้นไอมดครับ สวัสดีค่ะยิปจีไอมดค่ะ วันนี้วันที่6พฤศจิกายนนะครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้ว มีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปชมรีวิวกันเลยครับ ครับสำหรับฟีเจอร์แรกที่เพิ่มเข้ามานะครับ ก็คือภาพพื้นหลังแบบใหม่ถึง 8 แบบนะฮะ ซึ่งเป็นรูปภูเขาแล้วก็มีลวดลายภูเขาแบบกราฟิกด้วย ซึ่งลักษณะนี้ Apple ไม่เคยทำมาก่อนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับ และถัดมานะคะมีการเพิ่มอีโมจิมากกว่า 100 แบบค่ะ และเป็นที่จับตามองมาก ๆ เลยก็คืออีโมจิรูปชาไข่มุกนั่นเองค่ะ และในครั้งนี้นะคะเราสามารถค้นหาอีโมจิได้ทางช่องค้นหาได้เลยค่ะ ที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ของ iOS 14.2 นะครับ เมื่อเราปัดเมนูลงมาแล้วก็ไปที่วิจ g e t Apple Music เราก็จะพบกับตัวอย่างแล้วก็การแนะนำเพลย์ลิสต์แล้วก็อัลบั้มเพลงด้วย ในกรณีที่เราไม่เคยเปิดเล่นเพลงใน Apple Music มาก่อนก็จะช่วยให้เราสามารถฟังเพลงที่เราอยากฟังได้นะครับ ที่คอนเซนเตอร์นะฮะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มเมนูชาแซมเข้ามานะครับปกติเนี่ยถ้าเราจะใช้ชาแซมเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปเข้ามาติดตั้งก่อน แต่ว่าใน iOS 14.2 เนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับ โดยที่ปัดคอนโเซนเตอร์ลงมา แล้วก็แตะที่แอปชาแซมแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกหาเพลงนะครับ ที่เราฟังอยู่ว่าตอนนี้เราฟังเพลงอะไรอยู่ ระบบก็จะค้นหาเพลงนั้นให้ แต่ว่าการจะใช้งานชาแซมตัวนี้นะครับเราต้องไปที่การตั้งค่าคอนเซนเตอร์ก่อนนะครับ นอกจากนั้นนะครับใน iOS 14.2 ยังเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างหูฟัง AirPods Pro ด้วย ซึ่งได้ข่าวว่าเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับแบตเตอรี่มันคืออะไรครับ ค่ะนั่นก็คือคุณสมบัติของการชาร์จถนอม AirPods นั่นเองครับ โดย Apple มีการระบุไว้ว่านะคะในการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ iPhone และ AirPods จะเรียนรู้เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รายวันของคุณ เพื่อให้ AirPods หยุดการชาร์จเมื่อยังมีแบตเตอรี่เกิน 80%ค่ะ จนถึงเวลาที่คุณต้องใช้นั่นเอง ค่ะและในรูปแบบการชาร์จแบบนี้นะคะ จะทำให้ถนอมแบตเตอรี่ของ AirPods นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งคุณสมบัติเกี่ยวกับ AirPods นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของหูฟังนะครับ ซึ่ง iOS 14.2 ก็เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาด้วยมันคืออะไรเอ่ยค่ะ และในความปลอดภัยของหูฟังก็มีตัวเลือกให้เลือก 2 อย่างนั่นเองค่ะ อันแรกนะคะคือการแจ้งเตือนของหูฟังค่ะ Apple กล่าวว่าในการปกป้องการได้ยินของคุณ iPhone จะวัดระดับเสียงของหูฟัง ถ้าคุณฟังเสียงเกินขีดจำกัดที่แนะนำ7วัน คุณจะได้รับข้อความการแจ้งเตือนและลดระดับเสียงลงค่ะ อันถัดมานะคะก็คือการลดเสียงดังนั่นเองค่ะ เราสามารถตั้งเดซิเบลของเราไว้ว่าจะไม่เกินเท่าไหร่ ปกติก็จะมีการตั้งไว้ประมาณ 80-90 เดซิเบลค่ะ เมื่อเรามีการฟังเสียงที่ดังมากกว่าเดซิเบลเกินไป ก็จะมีการลดระดับเสียงให้เรานั่นเองค่ะ นอกจากคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ ตัว S14.2 ก็ได้แก้ปัญหาต่างๆนะครับ อย่างเช่น การแก้ปัญหาหน้าจอดำที่แอปกล้องนะครับ แล้วก็การแก้ปัญหาแอปค้างแอปเด้งต่างๆนะครับ ในเวอร์ชันนี้ก็จัดการปัญหาเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับ สามารถดูตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้าหมดีนะครับก็คือไฮไลท์สิ่งใหม่ใน iOS 14.2 แต่ถ้าเราไปพบอะไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ ค่ะและก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง i m o d Official ด้วยค่ะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ